มาดูกันครับว่ามีอะไรดี 10 10 30เนี่ย เอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมใหม่ในค่าย PG กันนะครับ dinner delight นะครับผม งบวันนี้เอามา 1,000 กว่าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันนิดนึงนะครับ มา เล่นออโต้เทอร์โบนะครับ เป็ด10 นะคะ10 10 30 มาดูกันครับว่ามีอะไรดี 10 10 30 เนี่ยมาเหลือเท่าไหร่นะครับ ตอนสุดท้ายซื้อฟรีเกมเท่านั้นเลยนะครับ ก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อมา33 เกมนี้ก็เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ สักระยะแล้วนะหลังจากที่ PG ปล่อยเกมมาซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะครับ วันนี้ เขาปล่อยเกมนี้มาซื้อฟีเจอร์ได้แล้วนะทุกคน ก็เกมนี้ก็คล้าย ๆกับเกม เกมอะไรวะคล้ายๆกับแคนดี้ปะคล้ายๆ เหมือนเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเออเหมือนเหมือนกันแหละอ่ะสามสิบรอบสุดท้ายครับ ก่อนที่จะซื้อฟรีเกม แต่ผมว่าน่าจะได้ซื้อเบ็ดสิบบาทนะเพราะว่าเบ็ดยี่สิบซื้อไม่ได้แน่นอน งบพันห้ามันจะไหลขึ้นไปได้ไหมล่ะ ก็คิดเอานะ รอดูต่อไปนะครับ อีก 25 หมุนนะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ ของงามๆสักดอกหนึ่งดิ ตัวคูณมาครับ โอ้โห น้อยจัด ได้คูณ 2 แตกไปบาทเดียว เย็ดเคคนหลามโหคูณ 3 ครับ 21 บาท ขาดทุนอยู่นะเพื่อนๆตอนนี้ ขาดทุนอยู่ประมาณ 50-60 บาทนะครับ คูณมา คูณมาแบบเนี้ย คูณมาดิตัวคูณไอเย็ดเคไม่ให้ กาแฟ โอ้โห อย่างกาว อย่างเหนียวครับ คล้ายๆแคนดี้นะเพื่อนๆเกมเนี้ยแล้วก็สัญลักษณ์น้อยที่สุดของเกมนี้นะครับ น่าจะเป็นดอกจิกนะ ดอกจิกข้าวหลามหัวใจประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นตัวละครของเกมนะเพื่อนๆ ข้าสิบบาทนะฮะ ขาดทุนไปแล้วหนึ่งร้อยบาทนะทุกคน เอาเรื่องว่ะเกมใหม่ จ่ายน้อยจัด เหนียวจัดอาได้ซื้อเป็ดสิบบาทจริง ๆ ด้วยครับ เอ้ยไหลเปล่า ไหลเปล่าแบบนี้ ยังไงโอ้โหสิ้นสุดแล้ว มันโตก็ยังไม่ได้นะไปครับซื้อฟรีเกมครับ จัดฟีเจอร์ไปเลยครับ4ตัวเย็นเค 12 หมุนฟรีนะครับ ปกติ 3 ตัว จะได้ 10 หมุนปะเกมนี้เข้าสเก็ตเตอร์ 3 ตัวนะ ไม่ใช่ 4 นะครับ แต่เผอิญทะลึงซื้อได้4นะ แล้วก็เข้ามาในฟีเจอร์นะครับ ตัวคูณจะ เพิ่มไปเรื่อยๆ นะครับ เพิ่มไปเรื่อยๆนะ ไม่รีนะครับ ไม่รี ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีอย่างหนึ่งนะ แต่ไม่แตก นี่ดิ ปัญหาหลักคือไม่แตกนะครับ เอาละ คูณ 9 ไม่ไหลด้วยเย็ดเคโอ้โหสามหมุนสุดท้าย ซื้อ 750 นะเพื่อนๆโอ้โหน่าเกลียดจัดครับทุกคน โอ้ยซื้อ 750 ได้ 89 บาทโคตรจะน่าเกลียดซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วกันเป็ดสี่สามร้อยนะครับเป็ดห้าซื้อไม่ได้ เพราะว่าเหลืออยู่ 317 บาทนะฮะ วัดแม่ม ดูดิอีก รอบหนึ่งเบ็ดห้าบาทยี่สิบบาทมา โอ้โห เกมนี้แม่งแตกยาก จัง วะ ขนาดเกมใหม่นะเพื่อนๆยาก จริง อย่าบอกนะ อย่าบอกนะจะเน่าแบบรอบที่แล้ว ว่ะ โอ้โหสามบ้านหกสิบเย็ดเค แตกแบบแต่ตัวเล็กๆอ่ะ แตกแบบโคตรกากเลยว่ะกากจริงนะโอ้โหซื้อ300นะครับได้มา 60 บาทโอ้น่าเกียดจัดซื้อ 750ได้89โอ้โหเหลือเชื่อเลยนะเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ 10 10 30 ซื้อฟีเจอร์ไป 2 รอบนะครับ ไปไม่รอดนะไม่เล่นต่อแล้วนะครับ ช่างมัน 77 บาททิ้งไว้ตรงนี้นะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนก็ใครอยากมาที่เดียวกับผมจะได้โปรลับไปโพสปักหมุดเท่านั้นนะครับผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ